สวัสดีค่ะ พี่เมย์เม ที่นี่ แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกโคเชพื้นฐาน หมวกใบนี้ถักจากโคเช พี่ใช้เข็มหัวใหญ่ แล้วก็ไหมพรมเส้นใหญ่ถัก คนที่ไม่เคยถักหมวกโคเชมาก่อน ลองถักตามพี่เมย์ดู ลายง่าย ๆนะคะ ลายเป็นลายพื้นฐาน ลายที่เราใช้ถักเป็นลายดับเบิลโคเช ตรงนี้เป็นลูกฟูกค่ะ ตรงขอบ ลูกฟูกจะถักจากฮาร์ปดับเบิลโคเชก็คือเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะโดยการถักพันควัก ทรงของหมวกจะเป็นทรงกระบอกสูงขึ้นมา แล้วเราก็จะมาลดกลางหมวก โดยการลดหลัก สามารถทำตามพี่เมย์ได้ทีละขั้นตอนเลย ปอมๆตรงนี้ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบาย ใต้คลิปวิดีโอ พี่จะเขียนรายละเอียด ไว้ตรงใต้ คลิป นะคะ ลอง อ่าน ลองอ่านดูค่ะ หมวกใบอื่น ถ้าคุณถักหมวกใบนี้ได้แล้ว จะลองถักใบอื่นนะคะ ลิงก์หมวกโคเชจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันค่ะ เดี๋ยวพี่ลงไว้ให้ นี่นะคะ ทรงหมวกเวลาใส่เราจะพับขอบเบิ้ลขึ้นแบบนี้ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักตามพี่เมย์ได้ทีละแถวเลยค่ะ เรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ถักหมวกพื้นฐาน ใบนี้ พี่เมย์ใช้ไหมที่เป็นไหมไหมพรมเส้นใหญ่นะคะไหมที่สามารถทดแทนได้จะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดบ้านเราอะค่ะ อย่างเช่น ยี่ห้อ อีเกิลวีนัทดาลา ก็สามารถทดแทนได้ หมวกหนึ่งใบถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ ไหมถ้าเป็นไหมเส้นใหญ่นะคะ ปริมาณของเขาหนึ่งม้วนเนี่ย มันจะสี่สิบกรัมก็ใช้สามม้วนค่ะ เข็มโคเช พี่จะใช้เข็มทองสองหัวนะคะ เจ็ดทับศูนย์แบบนี้เจ็ดทับศูนย์ในการสาธิต ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ แต่มีตัวที่เป็นขนาดหัวเป็นมิล หัวเป็นมิลก็จะใช้สี่มิลค่ะ ขนาดหัวตรงนี้มันจะเท่ากันขนาดหัวคือตรงที่มือพี่เมย์จับ มันสามารถทดแทนกันได้ ใช้อันไหนก็ได้นะคะ แต่พี่จะใช้ตัวนี้ กันไกค่ะ เราจะเอาไว้ตัดไหม แล้วก็เข็มเย็บไหมพรม เข็มสอดที่เป็นหัวตรงนี้โตๆหน่อย จะเป็นเหล็กหรือจะเป็นพลาสติกก็ได้ เราจะใช้เก็บเศษค่ะ แล้วก็เอาไว้เย็บปอมๆ พี่จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่เป็นโคเชมาก่อน แล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยว่าจะต้องเริ่มแบบไหน เวลาเราจับเข็มโคเชนะคะ เราจะจับเหมือนปากกาค่ะ โดยที่นิ้วกลางตรงเนี้ย คุณดูนิ้วกลางข้างขวานะคะ มันจะเป็นตัวกดไหม เวลาเราจับปากกาเราจะจับแบบนี้ แต่เวลาเราจับเข็มเราจะเอานิ้วกลางออกมา นิ้วกลางตัวนี้จะเป็นเป็นตัวประคองประคองเข็ม แล้วก็เวลาถักเนี่ยไหมมันจะเข้าไป นิ้วนี้จะเป็นตัวที่ทำให้งานเราออกมาสม่ำเสมอไหม จับแบบนี้ นะ ไหมค่ะ ไหมพี่แนะนำให้ใช้ วิธีผ่านมือ นี่นะคะ ตัวนี้เป็นด้านที่เป็นด้านสั้น ใช้ไหมผ่านมือค่ะ นิ้วชี้จับแบบนี้นะ จับเหมือนเราจีบแบบนี้ลอดผ่านนิ้วนางมานิ้วก้อย ไหมจะอยู่ลักษณะนี้ค่ะ แล้วเวลาเราใช้มันจะดีดขึ้นมาอย่างนี้ แต่ตอนที่ผ่านมือ มันจะผ่านลักษณะจีบ จีบแบบนี้ค่ะ จีบ ลอดผ่านนิ้วกลาง พาดนิ้วนางไปหานิ้วก้อย ถ้าไหมมันลื่น เราสามารถพันนิ้วก้อยแบบนี้ได้ แต่อันนี้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ เราปล่อยให้มันผ่านมือมาแบบนี้ ตอนที่เราถักนิ้วตรงนี้เราอ่ะจะเป็นตัวหนีบ ลองหัดดูนะ หัดแบบนี้ค่ะ คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูตรงไหนไม่ทันก็กดย้อนค่ะ นี่นะ เวลาถักเราจะจีบแบบนี้ เราจะเริ่มโดยการที่มาลองถักโซ่ดูก่อนนะคะ เข็มจับแบบนี้นะคะ เวลาเราจะถักโซ่ หมวกถ้าเราจะถักหมวกได้ เราต้องถักลูกโซ่สวยก่อน เวลาเราถักลูกโซ่ม้วนอย่างนี้นะ ม้วนสำหรับเริ่มต้นนะคะม้วนแล้วก็เอาไหมไว้ด้านหลัง ถ้าเราม้วนถูกเราต้องรูดได้ งานจะเป็นแบบนี้ นี่นะคะ ม้วน ม้วนแล้วเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไว้ รูด เนี่ย เวลาเราถัก นิ้วชี้จะเป็นตัวป้อนไหม นิ้วที่เราใช้จับห่วงก็คือ นิ้วโป้งกับนิ้วกลาง งานจะอยู่ลักษณะนี้ โซ่ค่ะ เราจะลองถักโซ่ อันแรกนะ เริ่มแทงเข็มเข้าไปก่อน แล้วดึง ดึงให้ห่วออกมา แล้วล็อก ถ้าเราถักถูก ตรงนี้มันต้องยืดหยุ่นได้เนี่ยค่ะลองดู ยืดได้ เห็นไหมคะมันยืดได้ แล้วมันก็หดได้ หดได้จากตัวบนนะ ไม่ใช่ตัวล่าง เราจะปรับตัวห่วงให้เท่ากับเข็ม หัวเข็มที่บอกว่าหัวขนาดสี่มิล เวลาเราถักนะคะ ใช้ดัน แล้วดึงกลับดันแล้วดึงกลับแบบนี้ สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ตัวห่วงตรงนี้ขนาดเท่ากับเข็มค่ะ เราลองถักโซ่ดูนี่นะคะดันนะคะ คล้องแบบนี้ เข็มมันจะไม่ได้คล้องทางนี้นะคะ มันจะปัด ลองฝึกโซ่ดู เนี่ยไม่ต้องดึง ตอนนี้โซ่เราจะได้ขนาด 4มิล เท่ากับหัวเข็ม ดันค่ะ ดึงกลับ ดัน ดูไหมนะคะ ไหมมันจะออกมา มันจะผ่านนิ้วขึ้นมา นิ้วกลางตัวนี้เป็นตัวประคองเข็ม ดันแล้วก็ดึงกลับ ดัน ดึงกลับ หัดถักโซ่ค่ะ ถ้าโซ่สวยจะถักหมวกได้ ลองหัดทำตามพี่เมย์ค่ะ ถักช้า ๆ ลองดู พี่จะไม่ได้สาวใหม่ขึ้นมานะคะ พี่ใช้ใช้หัวเข็มเนี่ยค่ะหัวเข็มแทงไป ดันค่ะ แล้วดึงกลับ ตอนมันดึงกลับ ขนาดห่วงมันจะเท่ากับหัวเข็มพอดี โซ่มีผลกับงาน เพราะว่าการถักโคเช ทุกลายยังไงก็มีโซ่ โซ่เป็นตัวพื้นฐาน ใช้ดัน ดึงกับ ดัน ดึงกับดูวิธีสะบัดเข็มนะคะ เข็มมันจะมาทางนี้นะลองหัดถักโซ่ดูค่ะ ถ้าโซ่สวยก็สามารถถักงานได้ โซ่สวยคือโซ่ที่มันสม่ำเสมอ ไม่เล็กไม่ใหญ่ ลองฝึกดูฝึกทักหนึ่งสักหนึ่งเมตรอะค่ะ ถักไปเรื่อยๆ อันต่อไปที่เราจะลอง เรามาลองมือเราก่อนโดยการถักดีซีไม่มีโซ่ หมวกใบนี้พี่จะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน ขอบพี่จะเริ่มโดยการถักดีซีไม่มีโซ่ วิธีเริ่ม เริ่มเราจะเริ่มเหมือนกันหมดไหม ปล่อยผ่านมือแบบนี้ พอปล่อยผ่านมือ จีบแบบนี้เสร็จนะคะ เอานิ้วกลางลงมาจับแทน นิ้วกลางอยู่กับนิ้วโป้ง นิ้วชี้ดีดขึ้น ตอนที่เราสาวไหมเราสาวแบบนี้ สาวใช้นิ้วจีบอย่างนี้นะ แล้ว พอไหมมันผ่านมือเสร็จแล้ว นะย้ายนิ้วกลางตรงนี้มาอยู่กับนิ้วโป้ง อยู่ ท่านี้ค่ะ แล้วดีดนิ้วชี้ขึ้น เรามาดูวิธีเริ่มดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ ลองดู นะพันไหมเหมือนเดิมค่ะ พันไหม เอาเข็มเนี่ยใส่เข้ามา แล้วดึงล็อก ดึงค่ะ อันนี้ดึง แล้วรูดให้ติด ดับเบิลโคเชหรือดีซีหรือเราเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะ วิธีถัก เราจะเริ่มอันแรกโดยการถักโซ่สามเห็นไหมคะพื้นฐานมันก็ต้องมาจากโซ่ พอถักโซ่สามเสร็จแล้ว เวลานับนะคะ อันนี้โซ่หนึ่ง อันนี้โซ่สอง อันนี้โซ่สาม เราจะถักดับเบิลโคเชค่ะ เวลาถักนะมันจะพันหัวเข็ม ลงมาที่หลักที่หนึ่งเวลาแทงด้านบนมีสองข้างล่างมีหนึ่งแทงแบบนี้ เอาตัวห่วงเข้ามาห่วงจะมีอยู่สามพอมีสามห่วงนะคะ รวบห่วงที่หนึ่งก่อน นิ้วโป้ง กับนิ้ว นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านซ้าย เป็นตัวจับงาน นิ้วกลางด้านขวาเป็นตัวประคอง นิ้วโป้งกับนิ้ว ชี้ตัวนี้จับเข็ม จับท่านี้มือที่มันจะใช้หลักๆเลย มันจะใช้หกนิ้วที่เหลือเป็นตัวประคองหมด หลังจากเรารวบตรงนี้เสร็จนะคะ มันจะเหลืออยู่สามห่วง ให้เรารวบทีละสอง สองครั้ง เวลารวบก็พันหัวเข็ม ผ่าน สองห่วง พันหัวเข็ม ผ่านอีกสองห่วง ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้อันนี้คือดับเบิลโคเชฐานข้างล่างมันจะเป็นฐานโซ่ เวลาดูลายตรงนี้มันจะเป็นฐานมัน ถัก ตอนนี้เราได้สองตัวแล้วนะ โซ่สามจะแทนตัวที่หนึ่ง ตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชตตัวที่สอง เรามาลองตัวที่สาม พันหัวเข็ม ดูขนาดห่วงนะคะ มันจะได้เท่ากับหัวเข็มที่เราใช้พอดี พันหัวเข็มนิ้วกลางข้างขวาประคองค่ะ ดูนิ้วกลางข้างขวานะ ประคองกดไหมไว้ เอาหัวเข็มลง แทงลง พันหัวเข็มค่ะ ดึงห่วงขึ้นมา ขึ้นมา มันจะมีอยู่สาม นะ รวบห่วงแรกก่อน เพื่อทำฐานโซ่นะ อันนี้เป็นห่วงโซ่ ลายนั้น แทนที่เราจะขึ้นเป็นโซ่ เราจะขึ้นเฉียงออกมา โซ่มันจะอยู่ด้านซ้ายแต่เบิ้ลโคเชอยู่ด้านบน พอสามเสร็จแล้วเรารวบทีละสองค่ะ รวบสอง รวบสอง พันหัวเข็ม แทงลงตรงฐาน ขึ้นมามีสาม เรารวบห่วงแรกก่อน เพื่อให้ห่วงเท่าเดิม รวบห่วงที่หนึ่งอย่าลืมรวบห่วงนี้ เพราะมันจะเป็นลูกโซ่ต่อกันเห็นไหมคะ อันนี้ได้โซ่หนึ่ง โซ่สอง โซ่สามละ ต่อไปรวบทีละสองหลัก แล้วก็พันหัวเข็ม นิ้วกลางข้างขวากด แทงค่ะ นิ้วมันจะใช้อยู่หกหลักหกแถวตรงนี้นี่ค่ะ ดึงขึ้นมามีสาม ด้านนี้จะเป็นโซ่ เรารวบอันแรกก่อน รวบห่วงหนึ่ง มันจะมีสามห่วงอยู่ข้างใน รวบทีละ สอง ทีละสองพันหัวเข็ม แทงลงไปที่ฐาน นิ้วกลางข้างขวาประคอง นิ้วกลางข้างซ้ายกับนิ้วโป้งกดนิ้วชี้ปล่อยงานลองจับท่านี้เลยนะคะ จะทำให้เราถักงานได้นาน พอขึ้นมาสามเรารวบอันแรกก่อน ห่วงเดียวก่อน แล้วงานจะมีอยู่สาม รวบทีละสองหลัก สองครั้ง ลาย ที่เราได้ออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้ ลายนี้จะเป็นลายที่เราใช้ถักขอบ ขึ้นมามีสาม ใช้ดันนะคะ ดันเพื่อให้ห่วงเท่ากันไม่ต้องดึง รวบห่วงแรกก่อน รวบสองแล้วก็รวบสอง พันหัวเข็ม นิ้วกลางกด รวบหนึ่ง รวบสอง รวบสอง ถ้าไม่เคยถัก ลายจะไม่สม่ำเสมอแบบนี้แบบที่คุณเห็น ต้องปรับแรงมือ ถ้าเราจะขึ้นหมวกได้ ลายพวกนี้ที่เรียงอะค่ะ ตัวมันจะต้องเรียงต่อกันสวยแบบนี้ เราลองถักยาวออกมาเลย ถ้าแรงมือเราได้ ให้ถักออกมาวัดรอบศีรษะ ของคนที่จะใส่หมวกใบนี้ วัดแบบพอดีพอดีนะคะ ไม่ต้องเผื่อหลวม ไม่ต้องครับเอาพอดีพอดีพันรอบศีรษะ พันจากหน้าผากวนรอบไปหาข้างหลังแล้วมาชนที่หน้าผากหัดถักค่ะตัวนี้จะใช้เป็นขอบของหมวก หลังจากที่เราลองมือโดยการถักดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ ถ้าเราจะถักตัวหมวกได้นะคะ ลายมันจะต้องเรียงออกมา สม่ำเสมอแบบนี้ ด้านที่เราถักคือด้านนี้นะ ตอนที่เราเริ่ม ตรงนี้เป็นโซ่ตรงฝั่งของนี้เป็นดับเบิลโคเชได้เป็นสายยาวมาแบบนี้ค่ะ ให้เราเอาสายตรงนี้นะคะ พันรอบศีรษะพันรอบศีรษะแล้วมาชนตรงหน้าผากเรา ไม่ครับไม่หลวมเอาแบบพอดีพอดี ของพี่วัดความยาวของเส้นตรงนี้ได้ทั้งหมดห้าสิบหกเซนหลังจากนั้นนะคะ ให้เรานับจำนวนหลัก นับตั้งแต่หลักแรกเลย โซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่ง นับมาเรื่อย ๆ จนมาถึง ตรงหลักสุดท้ายให้จำนวนลงด้วยเลขคู่ ถ้าเรานับแล้วตรงนี้มันเป็นเลขคี่ก็ถักเพิ่มอีกหนึ่งหลัก ของพี่เมย์ได้ทั้งหมดเก้าสิบสี่หลัก เราจะเชื่อมหลักโดยการดึงซีซีคือรอหอคือโคสลูปค่ะ นี่นะ เราจับงานแบบนี้จับเป็นเส้นตรงยาวมา มันจะเชื่อมด้านบน งานจะออกมาหน้าตาแบบนี้ อย่าให้บิดนะคะ นะ ไหมอยู่ซ้ายมือเราเหมือนเดิมนะ ไหมที่ถักอยู่ซ้ายมือ นิ้วกลางกดห่วงตรงนี้ไว้ แล้วเรามาดูค่ะ ตรงนี้โซ่สามเราแทงลงไปตรงโซ่สามตรงนี้ แทง ห่วงอยู่ในเข็มโคเชนะ พอแทงเสร็จแล้ว เนี่ย งานมันจะชิดกันแบบนี้ แล้วเราดึงผ่าน ดึงผ่านออกมาอย่างนี้เขาเรียกดึงซีงานมันจะต่อกัน แถวต่อไปนะคะ งานจะเริ่มตรงนี้ ขึ้นด้วยโซ่สามไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาถักลายดับเบิลโคเช มาดูส่วนนี้ค่ะ ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเริ่มตั้งแต่ตรงแรก งานมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ ปุ่มปมๆตรงนี้นะให้เราเอาปมตรงนี้ออกนะคะดึงห่วง เอาเข็มนะคะ แทงเข้าไปตรงนี้ตรงจุดถัก แล้วดึงเส้นนี้ออกมา ไม่ต้องกลัวมันหลุดค่ะ มันเป็นแค่ตัวขมวดตอนที่เราเริ่ม งานออกมาก็จะเป็นแบบนี้ เราจะเชื่อมต่อให้มันเข้าด้วยกัน วิธีเชื่อมต่อ เราใช้เข็มสอดช่วย เวลาเอาไหมนะคะเข้าไปในเข็ม นี่นะเราตัดตรงนี้ให้เรียบ ไม่ต้องใช้น้ำลายนะคะ เพราะสมัยก่อนจะเห็นเอาตรงเนี้ยเข้าปากใช้น้ำลาย ตรงนี้ไม่ต้องเอามือจับค่ะ จับปลายเส้น แล้วตรงนี้เป็นหัว เนี่ย ดันมันก็เข้าละหรือถ้าเข็มเล็กกว่านี้ก็ได้ใช้วิธีเดียวกัน ถ้าเรามีเป็นเข็มปักคอสติสบีบค่ะ บีบ บีบให้ชิดเลยนะแล้วตรงนี้เป็นเข็ม เนี่ยแล้วก็ดัน ก็สามารถเข้าได้เหมือนกัน ลองดูค่ะ วิธีเชื่อมต่อ ให้เราดูลาย ลายมันจะมาเป็นลูกโซ่แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมต่อมันจะเชื่อมทางนี้นะ แทงไปตรงช่องโซ่ แทงให้ขึ้นเป็นห่วงแบบนี้ แล้วดึงค่ะ แค่นี้ก็เชื่อมละทีนี้เวลาเชื่อมเราต้องให้ลายมันต่อกัน พอเชื่อมทางฝั่งนี้เสร็จแล้ว ฝั่งทางนี้ก็เชื่อมเหมือนกัน ดึงค่ะทำแค่นี้ลายก็เชื่อมแล้วนะ แล้วเราก็เก็บซ่อน เวลาเราเก็บซ่อนเศษเราซ่อนด้านใน เก็บซ่อนไปตามลาย เอาเข็มตัวนี้แทงนำหน้าไปแล้วก็แทงย้อน ตัดเศษตัวนี้ได้เลย จุดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเรามีเศษไหมอยู่นะคะ แล้วเราไม่มีมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์คือตัวขั้นเราใช้ไหมตัวนี้ค่ะ ผูกไว้ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น ผูกเป็นเงื่อนตายไว้ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราไม่ใช้เราก็ตัดทิ้ง อันนี้กรณีที่เราใช้ ไหมเป็นสัญลักษณ์ หางมันยาว ก็ตัดทิ้งไว้นิดนึง ตัวนี้เดี๋ยวพอตอนที่เราจะถักขอบเราค่อยดึงออก ทำเพื่อให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ อันนี้พี่ใช้แทนมาร์กเกอร์นะ ถ้าใครมีมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะ เป็นเข็มกัดก็ได้นะ เข็มกัดที่เราใช้ติดเสื้อเราก็สามารถแทนได้ เราจะถักลายดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง ของเรานะคะ นับรวมแล้วต้นแบบของพี่ได้เก้าสิบสี่หลัก เพราะฉะนั้นถักวนกลับมาถึงตรงนี้จะต้องได้เก้าสิบสี่เหมือนกัน โซ่สามเป็นหลักที่หนึ่ง จับไม้เหมือนเดิมค่ะ นิ้วชี้ดีดขึ้น นิ้วกลางกับนิ้วโป้งจับงาน นิ้วกลางกดห่วง จับเข็มแบบนี้ พันหัวเข็ม เวลาแทงแทงอย่างนี้นะ แทงสองแบบนี้นะคะ ถักดับเบิลโคเชต์แทงลงไปในช่องโซ่ ไม่ต้องสาวไหมค่ะใช้ดันเข็ม ดันแล้วก็ดึง ดันแล้วก็ดึงแบบนี้ เพื่อให้ตัวห่วงตรงนี้มันได้ขนาดเท่ากับหัวเข็มโคเชต์นิ้วกลางกดปลดทีละสองค่ะดับเบิลโคเชต์ตัวที่สองแล้วค่ะ มันจะมีช่องมันพอดีตรงนี้ค่ะ ช่องจะอยู่ตรงนี้ แทงลงไปที่ช่อง ช่องโซ่ ขึ้นมามีสามรวบทีละสองห่วง หลักต่อไปอยู่ตรงนี้ ไหมมันจะเลื่อนออกมาได้เรื่อยๆนะคะ นิ้วตัวนี้มันจะบีบเข้าเนี่ยค่ะนิ้วก้อยนิ้วก้อยมันจะบีบไหมไว้ นิ้วกลางจะช่วยจับ นิ้วนี้ช่วยกดนะคะ แทงลงไปตรงช่องโซ่ ดึงห่วงออกมา ไม่ต้องสาวค่ะ ใช้ดัน ดันเข็มให้ยาว ๆ แล้วเราจะได้งานที่เท่ากัน เรามาดูวิธีถักดับเบิลโคเชค่ะ ดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ ไหมเราปล่อยที่นิ้วชี้ ผ่านนิ้วนาง แล้วก็ นิ้วก้อยกดไว้แบบนี้เหมือนเดิม นิ้วกลางกับนิ้วโป้งตรงนี้ จับงานค่ะ นิ้วชี้ กับนิ้วโป้งขวาจับเข็ม นิ้ว กลางประคองพันหัวเข็มค่ะ ปกติเวลาถักดับเบิลโคเช มันจะแทงที่โซ่ด้านบน ให้คุณดูงานตรงนี้นะมันจะมีคล้ายๆกับรูปหัวใจอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราแทงลงไปตรงรูปหัวใจเนี่ย งานจะสวย แทงลงไปตรงรูปหัวใจขึ้นมามีสามห่วง ดันนะคะ ดันเข็มให้ลึก ดึงกับไม่ต้องสาวไหมขึ้นมา พันหัวเข็ม แทงลงตรงนี้ค่ะ ตรงที่เป็นหัวใจ พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงนี้ ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสอง ลายมันจะต่อเนื่องกันสวยค่ะถ้าแบบนี้ แทงลงไปตรงหัวใจ ขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองเราไม่แทงลงตรงนี้นะคะ เราแทงลงตรงนี้ ดันดึงกลับรวบทีละสอง พันหัวเข็มนิ้วกลางกด แทงลงตรงนี้ตรงหัวใจ ดัน ดึงทีละสอง ทีละสองห่วง ตำแหน่งที่เราถักคือตรงนี้ค่ะ ลายนี้เวลาถักมันจะแทงได้สองจุด จุดแรกคือตรงนี้ ตรงช่องโซ่ ที่พี่สาธิตพี่สาธิตตรงนี้ ให้เราแทงเข้าตรงนี้นะ ตรงช่องที่เป็นหัวใจค่ะแทงลงไปแบบนี้ งานจะสวย ลายออกมาจะเป็นเหมือนถ้าเราแทงตรงช่องโซ่ลายตรงนี้จะงอ ให้ดูนะว่าเราแทงตรงช่องโซ่ตรงนี้ เทียบกันพี่ถักให้ดูสองตัวแล้วเดี๋ยวให้คุณดูว่า ลายมันแตกต่างกัน ขวามือคือลายที่มันแทงลงไปตรงหัวใจซ้ายมือคือแทงตรงช่องโซ่ นะทำแบบนี้จะสวยกว่า ลองฝึกมือดูค่ะ หมวกใบนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยถักหมวกเลย แล้วจะลองถักหมวกโคเช ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสอง ถักวนรอบ ถ้าจำนวนหลักของเราเริ่มเก้าสิบสี่ เราจะต้องได้ออกมาทั้งหมดเก้าสิบสี่เท่าเดิม แทงลงไปตรงหลักนะ เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานแถวนี้ ตัวจะต้องได้งานออกมาเรียงแบบนี้นะ เพราะว่าหมวกใบนี้มันจะโชว์แรงมือค่ะ เรามาดูวิธีปิดงานแถวนี้นะ ถ้าเราเริ่มจำนวนหลักเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะต้องนับให้เท่ากัน หลักสุดท้ายนะ หลักแรกมันจะขึ้นตรงโซ่เห็นไหมคะ หลักสุดท้ายมันจะลงตรงนี้ เวลาแทงแทงลงไปที่เดียวกันค่ะ แทงลงไปตรงที่มันเป็นรูปหัวใจ อันนี้เป็นหลักสุดท้ายถักดับเบิลโคเชปิดงานแบบง่ายค่ะ แทงลงไปตรงโซ่สาม อันนี้โซ่หนึ่ง โซ่สอง โซ่สาม แทงแบบนี้นะ แทงแล้วให้ด้านบนมีสอง แล้วเราก็ดึงผ่านดึงซีค่ะ ดึงซีโคสลูปก็คือดึงผ่านออกมาแบบนี้เดี๋ยวดึงให้ดูอีกรอบนี่นะคะแทงแบบนี้นะ แล้วดึงผ่านออกมาเลยเการปิดงาน หลังจากนั้นให้เรานับวนรอบ โดยที่นับโซ่เป็นหลักที่หนึ่ง นับวนรอบเราจะต้องได้จำนวนหลักเท่าเดิม ตัวนี้ อันนี้เป็นแถวขอบนะคะ แถวขอบนับเป็นแถวที่หนึ่ง อันนี้เป็นแถวที่สอง ต่อไปเราก็ถักตั้งแต่แถวที่สามขึ้นไปเราจะถักเหมือนเดิม ความสูงของหมวก ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ขนาดผู้ใหญ่ใส่นะคะ ปกติ เราก็จะวัดจากตัวขอบตรง เนี้ยขึ้นไปประมาณสิบเก้าเซน ทีนี้ถ้าเราจะถักตัวหมวก ถ้าถักขึ้นไปสิบเก้าเซน เราลบออกสอง เราจะถักความสูงของหมวกวัดจากขอบตรงนี้ค่ะ ขึ้นไป สิบเจ็ดเซนแล้วเราจะมาเริ่มลดกลางหมวกกัน หมวกของเด็กก็ลดลงตามส่วน ถ้าเป็นเด็กโตความสูงของหมวกปกติก็สิบห้าสิบห้าก็ลบออกสองเราจะถักสูงขึ้นไปสิบสาม ถ้าเป็นของเด็กเล็ก เด็กจิ๋วก็วัดจากขอบสูงขึ้นไปประมาณสิบสามเราก็จะลบออกสอง ถักสูงขึ้นไปสิบเอ็ดไม่งงนะคะ อันนี้พี่เมย์ถักของขนาดผู้ใหญ่ที่จะถักสูงขึ้นไปสิบเจ็ดเซนค่ะ หลักพี่เมย์จะเป็นหลักเซนนะคะ เพราะว่าหลักเซนมันจะละเอียดกว่าหลักนิ้วลองดู เวลาเราเริ่มนะคะตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไป อันนี้แถวที่สองนะตั้งแต่แถวสามเป็นต้นไป หลักที่หนึ่งเราจะเริ่มโดยการถักโซ่ โซ่สามจะแทน ดับเบิลโคเช แล้วเราก็พันหัวเข็ม แทงลงไปที่เดิมตรงที่เป็นรูปหัวใจ แทงค่ะ นิ้วนี้จะต้องกด นิ้วโป้งกับนิ้วกลางตัวนี้จับงานให้อยู่นะคะดูนิ้วกลางด้านนี้ทำงานนะ นิ้วกลางมันจะประคองไหมนะคะประคอง แทงค่ะ ดัน ดึงดูนิ้วชี้พี่นะแทบจะไม่ขยับนะคะเพราะว่าไหมจะผ่านนิ้วออกมา เราลองฝึกดูไม่ยากเกินความพยายามค่ะ ไม่เป็นก็สามารถฝึกได้ ถ้าเราไม่เคยถักมาก่อนเลย เราลองถักหมวก พอมือเราเข้าที่แล้ว เดี๋ยวเราลองไปถักเป็นชิ้นงานอื่น หมวกก็มีหลายลายนะคะ ที่พี่สาธิต ไว้ ที่ YouTube แต่ใบนี้เป็นใบที่จะสอนพื้นฐานนะะแทงลงไปตรงหัวใจ แทงค่ะขึ้นมาสามรวบสองรวบสองแบบนี้ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางตรงนี้จับงานให้อยู่นิ้วนี้ประคอง จับเข็มหน้าตาแบบนี้นะ แล้วไหมมันจะเลื่อนเข้าไปในมือนะคะไหมจะผ่านช่องนิ้วชี้ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัวประคอง มือที่ทำงานคือมือขวา มือปล่อยไหม แล้วก็จับงานคือมือซ้าย ทุกอย่างจากมือเราค่ะ ปิดงานก็ที่เดียวกันเหมือนกับตอนที่จบแถวเมื่อกี้ งานจะต้องออกมาเรียงตัวแบบนี้นะ เวลาปิดงานก็แทงลงที่โซ่สามตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ ถักสูงขึ้นมาสิบเจ็ดเซนแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่ะ เราจะถักด้วยลายดับเบิลโคเชนะคะ ปิดงานทีละแถววนออกมาเรื่อยๆจนเราได้ความสูงตามต้องการ ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ ความสูงสิบเจ็ดเซนกำลังสวย ถ้าเป็นของเด็กโตสิบห้าเซนถ้าเป็นของเด็กจิ๋วสิบสามเซนค่ะ เด็กจิ๋วคือเด็กเล็กเลย ลดลงได้ตามส่วน แล้วแต่เราชอบตัวนี้สามารถปรับได้ ถ้าเราลด ถ้าเราถักมานะคะ จนมาได้ความสูงตามต้องการ เวลาปิดงาน เราก็ปิดอย่างนี้เหมือนเดิมนะแทงลงไปตรงโซ่สามแล้วเราก็ดึงแบบนี้ค่ะดึงผ่าน หน้าตาของงาน ออกมาจะได้แบบนี้ เวลาจบงานทีละแถว เราจบตรงลูกโซ่ งานจะเป็นแบบนี้นะ ถ้าเราจบงานได้ดีนะคะ ตรงนี้มันจะเนียน แล้วให้สังเกตลายว่าลายเนี่ยเวลาถักมันจะถัก แทงลงไปตรง ตรงด้านที่เป็นหัวใจ มันจะทำให้ได้งานของดับเบิลโคเชก็สวยได้ นี่นะคะ อันนี้เป็นลายเรียบๆเลย ทีนี้เราจะเริ่มลดกลางหมวก วิธีเริ่มลดกลางหมวก ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ เราเริ่มโซ่สามเหมือนเดิมค่ะ ลายที่เราจะใช้ลดกลางหมวกก็คือ DC สลับกับ DC สองต๊อกมันคืออะไร DC สองต๊อก DC คือดับเบิลโคเชเราถักโซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งหลักต่อไปเราจะถักดับเบิลโคเชสองหลักค่ะ รวบพร้อมกัน เราเรียก DC สองต๊อกนะคะพันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรงนี้ ตรงที่เป็นจุดรูบหัวใจ ขึ้นมามีสามห่วงแบบนี้นะดันแล้วก็ดึงนะคะ ถ้าถักดับเบิลโคเชเราจะรวบสองรวบสอง มันมีสามห่วง เรารวบก่อนสองหลัก แล้วค้างไว้พันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปอีกหลักหนึ่ง ห่วงมันจะมีอยู่สี่ห่วง รวบสองก่อน แล้วมันจะมีอยู่สามห่วง รวบพร้อมกัน แบบนี้เราเรียก DC สองต๊อกมันจะเป็นเหมือนกับตัว A มันเอียงเข้าแบบนี้ หลักต่อไปค่ะเป็นดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอถักปกติเราหนึ่งหลัก คู่ต่อไปเราจะลดหลักโดยการถักดีซีสองต๊อก ขึ้นมาสามรวบสองค้างไว้สองพันหัวเข็มลงไป เอาห่วงขึ้นมามีอยู่สี่ให้ดูนะคะ ว่าพี่จะ ดันแล้วก็ดึงนะ เพื่อให้เพื่อให้ใช้เข็มตัวนี้มันขยายห่วง รวบสอง แล้วรวบซ้ำแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะ DC สลับกับ DC สองต๊อก ต่อไปฮะ DC ค่ะ ต่อไป DC สองต๊อกค่ะ มันก็คือดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกันแบบนี้นะะรวบหลัก เพื่อดึงงานให้เข้าหาจุดศูนย์กลาง สลับกัน DC หนึ่งหลัก ตัวนี้ก็เป็น DC สองต๊อก รวบ ถักลดห่วงแบบนี้วนมา งานจะมาปิดทางนี้ กลางหมวกนะคะ ตอนที่เราลดแถวที่หนึ่ง เราจะเริ่ม โดย การที่ถัก โซ่สาม แล้วตรงนี้จะเป็นดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน ตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน วนมาจนมาปิดงานตรงที่โซ่ ถ้าตรงสองหลักตรงนี้ไม่ลงตัว เราก็ถักดับเบิลโคเชนะคะ สอง งานจะมาปิดเอาตรง แทงซีตรงโซ่สาม แถวที่สองของการลดกลางหมวก เราจะถักดับเบิลโคเชวนรอบ ให้เริ่มตรงนี้ โดยการถักโซ่สามก่อน วนมาปิดงานมันจะมาปิดที่เดิม ดับเบิลโคเช แล้วแทงลงไปตรงโซ่สามค่ะ แล้วรวบ แถวที่สามของการลดกลางหมวกขึ้นดับเบิลโคเช ตรงนี้ถักดับเบิลโคเชนะคะ แล้วรวบ ตรงนี้เราจะเอาเป็นดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกันโซ่สามแทนหลักที่หนึ่ง อันต่อไปก็จะขั้นด้วย ดับเบิลโคเช หนึ่งตัว ต่อด้วยดับเบิลโคเชสองหลัก รวบพร้อมกัน DC สองหลัก รวบ ขั้นด้วย DC เวลาถักยังแทงลงที่เดิม แทงลงไปตรงที่ จุดที่เป็นรูปโซ่หัวใจ ตรงนี้ เราจะลดกลางหมวกแถวที่สามโดยการถัก DC สลับกับ DC รวบพร้อมกันแบบนี้ วนรอบค่ะ หมวกมันจะค่อย ๆ เข้าหาจุดศูนย์กลาง เราจะถัก DC สลับกับ DC รวบสองหลัก วนมาจนมาปิดงานตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้น งานค่ะ ถักดีซี แทงลงไปตรงจุดรวบ ถ้าตรงที่เราเริ่มต้นมันเป็นการรวบสองหลัก เวลาแทงเราไม่แทงตรงโซ่สาม เราจะแทงตรงนี้ตรงจุดรวบแทงลงไปตรงจุดรวบค่ะ แล้วดึงผ่าน แถวที่สี่จะถักเหมือนแถวที่สอง ดีซีวนรอบ ตรงนี้มันรวบไปแล้วนะเพราะงั้นมันข้ามมาแถวนี้ แทงลงไปตรงจุดรวบค่ะ เวลาแทงเราจะแทงที่เดียวกัน เราไม่แทงตรงช่องโซ่ตรงนี้ เราแทง จุดที่แทงมันจะมีสองจุดนะคะ อันนี้เป็นการถักปกติ ถ้าแทงตรงนี้ ของเราจะแทงลงไปตรงนี้ค่ะ แทงลงตรงนี้ดีซีวนรอบค่ะ แถวที่สองของการลดกลางหมวก พอแถวที่สาม ชุดที่สามของการลดกลางหมวก เราก็จะเริ่มจากการรวบก่อน แล้วก็ดีซีรวบแล้วก็ดีซีถักวนอย่างนี้มาเรื่อยๆแถวที่เป็นเลขคู่เราจะถักดีซีอย่างเดียวลดไป เรื่อยๆจนจำนวนห่วงเหลือน้อยลงน้อยลง นะคะอันนี้เป็นชุดที่สองชุดที่สองถักดีซีอย่างเดียว ถ้าเป็นแถวที่หนึ่งมันจะเป็นดีซี สลับกับ DC สองหลัก แถวนี้จะเป็น DC อย่างเดียวค่ะ วนรอบ ตัวกลางหมวกมันจะค่อยๆสอบเข้ามาแบบนี้ เราจะถัก สลับกันจน มันเหลือวงนิดเดียวตรงกลางค่ะ แถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะ ก่อนที่พี่จะรูดตรงกลางหมวก เราลด เป็นชุดเป็นชุดมาเรื่อยๆหนึ่งชุดก็คือการลดดับเบิลโคเชสลับกับดับเบิลโคเชรวบสองหลัก และอีกแถวหนึ่งก็เป็นดับเบิลโคเชอย่างเดียว อันนี้เป็นแถวสุดท้าย พี่จะปิดโดยการถักดับเบิลโคเชทั้งหมดหลักจะเหลืออยู่นิดเดียวค่ะ แล้วเราก็ตัดไหม ตัดไหมเสร็จดึงห่วงนี้ออกมา งานมันจะเป็นแหลมๆอย่างนี้นะคะ ไม่ต้องกลัว เนี่ยทรงแหลมแบบนี้เดี๋ยวเราจะจับรูด รูดตรงนี้ นะ ตรงกลาง เราจะใช้ตัวเข็ม นะคะ เย็บสอดแบบนี้ เดี๋ยวเราจะรูดนะคะ เดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางเย็บแบบนี้เลย ไปตามลูกโซ่ วนมาค่ะ เหมือนเราเนาผ้าค่ะ ขึ้นลง ขึ้นลง แบบนี้ ให้มันเลยจุดศูนย์กลางนิดนึง แล้วเราก็รูด รูดให้ชิด แล้วเราก็จะเห็นลาย ที่เราดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง เก็บซ่อนตัวนี้ก่อน ตรงกลางเราจะทำปอมปอมติด ถ้าใครไม่ทำปอมปอมนะคะ เก็บตรงนี้ให้เนียน เก็บให้เนียนก็ปิดรูตรงนี้ค่ะ ดึงผ่าน แล้วล็อกมาทางฝั่งนี้ เย็บเหมือนตัวกากบาทเพื่อดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้นะ แล้วซ่อนปลายไหมด้านใน ซ่อนปลายไหมตรงนี้เราต้องล็อกค่ะ แทงแบบนี้แล้วล็อกพันรอบหัวเข็มดึงออกมา เหลือไว้มัดปอมเรามาดูตรงที่เราลดกลางหมวก งานเราจะลดเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้ แถวที่เราเริ่มลด เนี่ยแถวที่เราเริ่มลดจะเป็นแถวนี้ เราลดโดยการที่ถักดับเบิลโคเชสลับกับดับเบิลโคเชรวบสองหลัก แถวตรงนี้จะเป็นแถวที่ถักดับเบิลวนรอบ อันนี้รวบ อันนี้วนรอบ ลายมันจะลดลงมาเรื่อย ๆ แบบนี้เราก็จะได้เป็นทรงหมวกออกมา เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเก็บขอบ แล้วก็วิธีติดปอมๆตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้น เราจะเก็บขอบโดยการถักด้านใน ต่อไหมเข้าไปด้านใน เวลาต่อต่อแบบนี้ ไหมนะคะ อยู่ด้านใน แทงลงไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้ค่ะ ดึงออกมา นี่ปลายไหมเริ่มงานโดยการถักโซ่สอง ขอบหมวกเราจะถักฮาร์ u ดับเบิลโคเชฮาร์ o ดับเบิลโคเช ก็คือพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงช่องแบบนี้ค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบเลย นี่นะคะ ไม่ต้องถัก ไม่ต้องถักรวบสอง ขึ้นมามีสาม รวบพร้อมกัน อย่างนี้เรียก half double crochet แถวที่หนึ่งถักแบบนี้วนรอบ ตอนเราถักเราจะเก็บเศษไหมตัวนี้มาด้วย เศษไหมจะพาดอยู่แบบนี้ พอมาได้ช่วงหนึ่งเราก็จะตัดเศษไหมออก แถว แรกของขอบหมวก เราจะถัก DC วนรอบ งานจะถักวนกลับมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น แล้วเราจะพลิกกลับค่ะ เราจะถักลายลูกฟูกเล็ก ปิดงานแทงลงไปตรงโซ่สองที่เราเริ่ม นี่นะ เราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สอง เราพลิกงานกลับค่ะ เราจะถักด้านใน โซ่สองเราจะแทน half double crochet เกี่ยวหน้า ลายต่อไปเราจะเกี่ยวหลัง ลายที่เราถักนะคะ เราจะถักลงไปที่ตัวมัน เกี่ยวหลัง แทงจากข้างหลังมาค่ะ แทงจากข้างหลังมาพาดผ่านแบบนี้ งานจะไปโผล่ด้านหลัง ดึง ดัก ดึงจากด้านหลังขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบนะทีนี้มาดูเกี่ยวหน้า พันหัวเข็มค่ะ ถ้าเกี่ยวหน้าแทงแบบนี้ แทงจากข้างหน้าไป อ้อมด้านหลังแล้วขึ้นมา ดันนะคะ ดันหัวเข็มยาวๆ แล้วดึงเอาห่วงขึ้นมาให้พ้นตรงนี้แล้วรวบอันนี้เป็นเกี่ยวหน้า พันหัวเข็มค่ะ เกี่ยวหลัง แทงด้านหลัง ข้ามหลักตรงนี้มา งานจะขึ้นด้านหลังแบบนี้ แล้วเราก็รวบ หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน อันนี้เป็นหลัง ต่อไปเป็นหน้า แทงข้ามแบบนี้ขึ้นมาสามแล้วรวบ แทงจากข้างหลัง ขึ้นมาสาม รวบพร้อมกัน ตรงนี้เป็นการถักฮาร์ปดับเบิลโคเช เกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังฮับดับเบิลโคเชคือการถักพันควัก ตัวนี้เกี่ยวหน้านะคะ เกี่ยวหน้ามันจะดันหลักออกมาแบบนี้ ขึ้นมาสาม แล้วรวบวิธีถักจะเหมือนกันแตกต่างกันแค่ดันไหมข้างหน้ากับข้างหลัง เกี่ยวหลังค่ะ แทง ดันห่วงไปข้างหลังรวบเกี่ยวหน้า เกี่ยวหลังค่ะ จำนวนหลักรวมต้องเป็นเลขคู่ ลายจะลงตัวพอดี อันนี้หน้า ต่อไปเป็นหลัง ถักหน้าหลังสลับกันวนมา หลักจะมาปิดสุดท้ายตรงหลักนี้ แถวที่สองของการถักริมขอบหมวก เราจะถักเป็นลายลูกฟูก ลายที่เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มด้วยโซ่สอง โซ่สองตรงนี้จะแทนเกี่ยวหน้า หลักต่อไปเป็นเกี่ยวหลัง งานจะต้องจบที่หลักนี้ด้วยเกี่ยวหลังค่ะ มันถึงจะลงตัวพอดี วิธีทำให้ลายลูกฟูกมันลงตัวพอดีก็คือจำนวนหลักเรารวมเราจะต้องเป็นเลขคู่ ทีนี้เวลาปิดงาน ตรงนี้มันเป็นเกี่ยวหลัง อันนี้มันเป็นเกี่ยวหน้า เวลาปิดงานนะคะ เอาหัวเข็มเนี่ยค่ะแทงตรงช่องโซ่ ออกมาแบบนี้แทงลักษณะนี้นะแล้วดึงผ่าน มันจะดันให้โซ่สองตรงเนี้ย เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า แถวต่อไปเราก็ขึ้นด้วยโซ่สองโซ่สองจะแทนฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า ลายต่อไปจะเป็นเกี่ยวหลัง เกี่ยวหน้า เกี่ยวหลังสลับกัน ลายที่เป็นเกี่ยวหน้างานมันจะนูนขึ้นมา ลายที่จะเป็นเกี่ยวหลัง งานมันจะบุ๋มลงไป เวลาถักถ้าเป็นเกี่ยวหลัง เราพันหัวเข็มนะคะ เกี่ยวหลังจะแทงจากข้างหลังมาแบบนี้ แล้วมาเกี่ยวใส่ตัวมัน แล้วเบี่ยงไปด้านหลัง งานจะออกจากด้านหลัง ดึงขึ้น ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าจะแทงจากข้างหน้าไปข้างหลัง ดันหลักแบบนี้ เกี่ยวหลังค่ะ แทงจากข้างหลังมา ดันหลักไปด้านหลังเรารวบเกี่ยวหน้า ความสูงของขอบตามชอบ ปกติถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ก็ขอบจะสูงประมาณสองนิ้วค่ะกำลังสวย สองนิ้วเนี่ยสองนิ้วห้าเซนกำลังสวยนะคะสำหรับการถักขอบ ถ้าเป็นของเด็กโตก็สี่นิ้ว สี่เซนค่ะ ถ้าเป็นของเด็กเล็กก็สามเซนปรับเพิ่ม ลด ได้ตามความต้องการเรา อันนี้หน้านะคะ หน้าเสร็จ อันนี้เป็นหลัง เราก็จะเริ่มเห็นเป็นลายลูกฟูก เราถักลายลูกฟูกสองแถว แต่เราจะเห็นงานเป็นสามแถว เพราะว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นมา ที่เราถักอะค่ะ ต้นแบบพี่เมย์จะถักสูงห้าเซนค่ะ ตรงขอบหมวกนะคะ พี่เมย์จะถักสูงขึ้นมา ถ้าวัดความสูงตรงนี้จะได้ห้าเซน ห้าเซนก็สองนิ้ว ความสูงตามชอบนะ หลังจากที่เราถักได้ความสูงตามต้องการเวลาเราปิดงานก็ปิดที่เดิมค่ะ แทงด้านหลัง แทงด้านหลังของโซ่ แล้วดึงผ่านออกมาพอผ่านออกมาเสร็จแล้ว เราล็อกไหมล็อกไหมคือการถักโซ่ค่ะ แล้วตัดไหมดึงออกมาแบบนี้ เราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บเศษไหม เข็มสอดเข็มเย็บไหมพรมค่ะ ใช้ได้หมดนะคะ เรามาดูจุดเชื่อมต่อ ถ้าเราไม่ใช้เข็มสอดช่วยเนี่ยลายตรงนี้มันจะไม่เชื่อมกัน วิธีทำให้ลายเชื่อม เราแทงลงไปตรงลูกโซ่ตัวนี้ค่ะ ลูกโซ่ที่อยู่ถัดไป แทงแล้วเราก็ดึง พอดึงเสร็จแล้วเราดูงานเรานะ ลายมันจะเชื่อมต่อแบบนี้เก็บซ่อนเศษด้านในค่ะ ด้านในลายเพราะว่าหมวกเราใส่แบบพับขอบขึ้น เวลาเราเก็บซ่อนเศษ เราก็ซ่อนไปตามลายแทงไปข้างหน้าแล้วย้อน ย้อนแล้วก็แทงใหม่ แทงเข้าไปตามลายแบบนี้ ตรงไหนมีเศษไหม เก็บแบบนี้ให้หมดเราก็ตัดให้ชิด เราก็จะได้เป็นหมวก แล้วก็มีขอบ เดี๋ยวเราจะมาติดปอมๆค่ะ หมวกใบนี้เป็นทรงเลกเก้นะคะ สามารถถ้าใครผมยาวเนี่ย สามารถเอาผมใส่เข้าไปด้านหลังได้ ใส่มันก็จะย้อยศีรษะเข้ามาข้างหลัง เดี๋ยวเราจะติดปอมๆตรงนี้ วิธีการทำปอมๆนะคะ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ดูตรงลิงก์ได้นะ เราทำออกมาเป็นปอมๆสำเร็จรูปแบบนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีติด ตำแหน่งที่จะติดคือตรงนี้ค่ะ ตรงกลาง เวลาเราติดเราจะใช้สองเส้นตรงนี้ใส่เข้าไปสองจุด จุดที่หนึ่งกับจุดที่สอง เรามัดด้านในเวลาใส่นะคะ เราเอาเข็มโคเชนยเข็มโคเชแทงขึ้นมา แล้วเกี่ยวกับไหมตัวนี้หนึ่งข้าง ลงไป อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกัน เข็มโคเชเกี่ยวขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้ฮะแล้วก็ดึง เข้าไปด้านในหมวก ไหมมันจะโผล่เข้ามาด้านในแบบนี้ เรามัดเงื่อนตายก่อนครั้งแรก มัดเงื่อนตายนะคะ มัดให้แน่น หนึ่งครั้ง แล้วใช้เข็มสอดช่วยค่ะ เข็มสอดจะแทงอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อกี้มันมันตรงกันข้ามกันนะ แทงอีกฝั่งหนึ่ง ตรงนี้เพื่อยึดปอมปอมอีกด้านหนึ่งไม่ให้ปอมปอมหลุด แทงเข้าไปตรงปอมปอมค่ะ แล้วไหมเส้นนี้เหมือนกันแทงกลับลงมา เส้นไหมที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดจับมัดค่ะ มัดเงื่อนตาย มัดให้แน่นนะไม่งั้นเดี๋ยวปอมๆหลุดนะ แค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ตัด เราก็จะได้หมวกสำเร็จรูป หมวกจะเป็นหมวกทรงหลวม เป็นเลกเก้พับขอบขึ้น ตัวหมวกจะเป็นทรงกระบอกสูงขึ้นไป ปรับความสูง ปรับรอบศีรษะได้ตามต้องการแล้วติดปอมๆนี่นะคะ หมวกใบนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยถัก หมวกโคเชเลยแล้วจะลองถักหมวกโคเชค่ะ ลองถักตามพี่เมย์ดูลายดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอ ลายง่าย ๆ พื้นฐานแบบนี้แล้วหาไหมที่เป็นไหมเหลือบแบบนี้ ก็จะได้หมวกออกมาอุ่นๆนุ่มๆใส่สบายๆเก๋ๆแบบนี้ได้ค่ะ รายละเอียดของหมวกตัวนี้พี่เมย์จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ก็ตามไปอ่านได้ช่องทางติดต่อติดตามก็อยู่ตรงใต้คลิปเช่นกัน